บืออันนี้เบอร์อะไรห้าเดี๋ยวพ่อจะเอาที่สามเจ็ดแปดพ่อจะเอาสองกับสิบเอ็ดเอาหนูอะไรหนูแปดกับแปดกับหกกับหนึ่งแอมเจ็ดกับแปดพ่อสองกับสิบเอ็ดของแม่อะไร ให้หนึ่งเบอร์ห้าเก้าแม่เอาเลข ห้ากับเลขเก้าอันนี้ของเมยมีฝั่งนี้ ถ้าเข้าของใครจะทำไงดีะชนะ ชนะแล้วทำไงก็ได้รางวัลได้รางวัลทำอะไรดีอ่ะหนึ่งเสองสามใครชนะ ต้องโดนเลยเข้าเบอร์สองนี่ก็ชนะเลยเข้าเบอร์สองเมื่อกี้อ่ะ